จากการฟังเพลง ครูเชื่อว่านิสิตคงจะสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการเล่นกีฬาไทย ให้ประโยชน์ในเรื่องของร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคมอย่างไร ในหัวข้อต่อไปครูจะพูดถึงชนิด ของภูมิปัญญากีฬาไทยว่าแบ่งออกเป็นกี่ชนิด ถ้าเราศึกษาจากตำราหรือเอกสารกีฬาไทย ในซึ่งในปัจจุบันนี้มีน้อยมาก นะครับ แล้วก็มีวิธีการแบ่งชนิดของกีฬาไทยไว้หลากหลายประเภท แต่ครูจะแบ่งกีฬาไทยนั้นออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน ชนิดที่ 1 ก็คือกีฬาพื้นบ้าน ที่ใช้ในการเล่นและการแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน ลักษณะของกีฬาพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่าลืมว่าจุดมุ่งหมายของกีฬาพื้นบ้านนั้น เน้นการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานเป็นหลัก ครูจะให้นิสิตชม VCD กีฬานะครับซึ่งเป็นลักษณะของกีฬาพื้นบ้านจาก VCD ของท่าน อาจารย์วิชิตชี้เชิญ ซึ่งพวกเรานับถือท่านว่าเป็นครูกีฬาไทย จากการชม VCD ตรงนี้อยากจะให้นิสิตนั้น ได้วิเคราะห์ว่ากีฬาพื้นบ้านนั้นเนี่ยในแต่ละประเภทนั้นเนี่ยได้แฝง ความเชื่อทัศนคติ คุณค่าในเรื่องอะไรบ้างนะครับ ที่ได้ปลูกฝังลงไปในกีฬาพื้นบ้านในแต่ละชนิด ขอให้พวกเราชมวี t ีของท่านอาจารย์วิชิตชี้เชิญครับ